Thank you. ครับวันนี้เราจะเสนอการใช้ทักษะอาวุธมวยไทยโดยการใช้หมัดนะครับเบื้องต้นนะครับเราอาจจะใช้เรียกว่าหมัดชกนำหรือหมัดตรงหน้านะครับที่เราคุยลักษณะของมองแนวแรงเป็นทางตรงนะครับคือหมัดตรงหน้านะครับปล่อยแนวแรงทางตรงนะครับกำปั้นตามองทางทิศไหลนะครับ เข่าขวา เข่าซ้ายหย่อนนิดนึงนะครับ เพื่อส่งแรงนะครับเอาหมัดตรงหลังครับหมัดตรงหลังตั้งน้ำหนักที่เดิมคางติดไหลนะครับ เปิดส้นเท้าเปิดสะโพกนะครับนี่คือหมัดตรงหลังนะครับอันที่2 ครับหมัดงัดคือส่งแรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับหมัดงัดหน้านะครับหมัดหลัง สูงแรงเหมือนกันนะครับ สั้นๆมันกระตุกด้วยหัวไหล่นะครับสูงหมัดหลังนะครับสามก็คือหมัดหมัดโค้งนะครับส่งออกแรงจากด้านนอกเข้าข้างในนะครับนี่คือหมัดหน้านะครับแล้วหมัดหลังครับเหมือนเดิมทักษณะเหมือนกันนะครับผมนิยามมาเป็น 3 อย่างคือหมัดตรงในแนวลักษณะของทิศทางตรงนะครับทิศทางตรงทิศทางจากล่างขึ้นข้างบน แล้วก็ทิศทางจากข้างนอกข้างในนะครับลองดูอีกมุมหนึ่งครับนะครับมีหมัดตรงนะครับหมัดตรงหน้านะครับค้างติดนะครับ ย่อเข่าหน้านิดนึงเพื่อส่งแรงนะครับสองหมัดตรงหลังครับนะครับเปิดส้นเท้านะครับแขนตรงเปิดสะโพกนะครับส้นเท้าเพื่อส่งแรงนะครับหมัดที่สองครับหมัดงัดเหมือนเดิมนะครับหมัดงัดหน้า สะโพกส่งแรงนะครับ หลังนะครับเปลี่ยนเป็นมัดหลังครับมัดอีกอันนึงมัดมัดออกมัดโค้งหรือมัดเวียงนะครับออกด้านข้าง เป้าหมายอยู่ด้านข้างกับมัดหลังครับครับเปิดส้โพกส้นเท้าเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าแนวแรงต่างกันนะครับ มีหมัดตรงหมัดงัดแล้วก็หมัดโค้ง